วัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับ วันนี้ผมก็จะมาทำเป็นรีวิวตัวสเปรชนะครับว่า ในตัวที่เราได้มาฟรีๆนะครับ ตัวไหนดีที่สุดนะครับก็ผมจะทำสี่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไม่ฟรีนะครับ แต่ว่าก็จะทำนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้นะครับในด่านแอเรียสุดท้ายตอนนี้นะครับ124ไปนะครับ121ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวซานมังกรนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป๋าฮื้อนะครับแล้วก็ตัวไอโอเปร่านะครับโอเปร่าเจมส์นะครับ ก็มาดูอะไรครับก่อนที่จะไปนะครับทำรีวิวนะผมก็ต้องเปิดกัชชาก่อนนะครับเพราะได้สูตรกัชชาอีกสูตรหนึ่งนะครับเขาบอกว่านะครับวิธีที่เปิดกัชชาได้สามไอ้ห้าดาวนะครับก็คือ เราต้องกดเริ่มตรงนี้นะครับ ตรงที่ไปด่านนะครับ กดไปเรื่อยๆ นะครับ ถ้าเราเห็นตรงนี้มันโหลดเป็นสามดาวเมื่อไหร่นะครับตอนนั้นนะครับ ให้เราไปกดแบ็คไปสู่กัชชาทันทีนะครับ ผมก็จะลองครับเมื่อกี้ก็เชอรี่ไปแล้วจะเป็นสามดาวที ถ้าเป็น 3 ดาวพรีเมียมนะครับ 3 ดาวพรีเมียมมันคือตัวอะไรนะไม่เข้าใจนะตัวที่ไม่ได้ฟรีหรือเปล่าสามดาวพรีเมียมด้วยไม่รู้จะนานขนาดไหนนะครับก็ให้กดแบงค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ พอทำจนได้พรีเมียมนี้อันนี้มันพรีเมียมหรือเปล่าวะนี่พรีเมียมครับกดแบงค์ต่อไป ต้องให้ได้3ดาวพรีเมียมนะครับแรนด์ก็ไม่พรีเมียมพรีเมียมนะครับ พลังสี่แสนไปเดี๋ยวนี้ตีสามหมื่นเก่งว่ะอะไรนะมาใช้บ้างเนี่ยก็ใช้ เวลา นานนะครับว่าจะ ตัดไป นะครับ เมื่อไหร่จะ มาทีสามดาวพรีเมียมสามดาวพรีเมียมพวก เรด บาร์ พวก อะไร ครับที่ ไม่มีให้เก็บให้เก็บฟรี นะครับ นี่นี่เจอ แล้วสามดาวพรีเมียมรับ เซ็กซี่ เจ๋หึงนะครับเซ็กซี่ นะครับ ่แล้วคราวนี้เราก็เปิดกันนะครับ ผมก็มีอยู่50เพชรนะแต่ผมจะเปิดแค่เดียวพอนะครับ อันอื่นก็อันหน้าก็ไปเปิดคราวหน้านะครับเอากดเลยนะครับ ตอนนี้ครับลองทุนเลยมากครับ ลุ้นกันนะครับ มาเลยช่วยผมนะครับ ส่งกำลังใจให้สาธุอธิษฐานลุยลุยลุย อย่าให้ลุยนะ อย่าให้ลุย อย่าให้ลุยเลยค่าเเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว y ัดซิดดีนะครับซิดดีนะครับ ไม่ไม่ได้นะครับสูตรนี้ใช้ไม่ได้อีกัานะครับแต่ว่าถ้าใครมีความเชื่อก็ลองดูได้นะครับ แต่ผมไม่ได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปทำรีวิวต่อนะครับ ผมก็จะเปิดเลยนะครับ มันเป็นวิดีโอผมเองนะครับที่ผมทำขึ้นมาตรงไหนกันวะนี่นี่นี่จะรัดจะรัดปรับไซส์ก่อนปรับไซส์ก่อน ครับเป็นผมก็จะทำรีวิวแบบนี้นะครับเติร์ดเติร์เติร์ดเติร์มาแล้วนะครับก็ตอนแรกก่อนเลยนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าสแต็ของแต่ละตัวเป็นไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเป่ามือนะพลังแสนแปดนะครับตีสองหมื่นเจ็ดนะครับ เร็วๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตีสามหมื่นกับสี่หมื่นนะครับเจมส์โอเปร่านะครับแล้วก็ตีพลังแสนสี่นะครับวิ่งช้านะโจมตีช้านะครับซานนะครับ ตีก็เกือบ4ี่หมื่นนะพลังเจ็ดแสนเกือบแปดแสนนบเจ็ดแสนหกครับแต่ว่าตี ช้ามากนะครับ แล้วความเร็วก็ช้าอึดอัดยืดยาดนะครับนะสำหรับคนสุดท้ายก็โคนี่ผู้พิเศษนะครับหรือซอสเซอร์โคนี่นั่นเองนะครับ ก็ใช้เท่านี้เท่านี้นะครับ 440แต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้มาสเตอร์แค่67เอ้ย65นะครับเร็ว65ก็ผสมมาตัวหนึ่งนะครับ ก็ตี 36,000นะครับแล้วก็พลังแสนหนึ่งนะครับ ความตีเร็วนะครับความเคลื่อนไหวจบปกตินะครับ ก็ไปดูต่อเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับ ผมก็จะเปรียบเทียบว่าตัวไหนวิ่งเร็วที่สุดนะครับ ก็ไปดูกันนะครับ ว่าตัวไหนวิ่งเร็วที่สุดนะครับ มา มาวิ่งเร็ววิ่งเร็วที่สุด ไปดูนะครับวิ่งเร็วที่สุดนะครับดูนะครับ ผมก็จะกดมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับดูนะครับเป่าเิอนะครับ เริ่มแซงครับเริ่ม ทิ้งระยะเออเริ่มหักมัดใกล้นะครับตัวนี้นะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับนี่นะครับเอาคือครับวิ่งเร็วสุดนะครับ ตอนนี้นะครับแซงไปหมดทุกคนนะครับ ส่วนเมเจอร์โคนี่กับโอเปร่านะครับวิ่งเท่ากันนะครับ ส่วนซานนะครับมังกรซานนะครับอ่อนสุดนะครับวิ่งช้าสุดนะครับ หลังจากนั้นใช่ไหมครับเราก็มาดูกันนะครับว่า ระยะการยิงนะครับ ว่าตัวใหญ่ยิงไกลที่สุดนะครับมาดูนะครับว่าใครยิงไกลที่สุดนะครับ มามานะครับดูนะครับ ตัวไหนไกลที่สุดนะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับ นี่นะครับ ความใกล้ความไกลตรงนี้ครับซันนะครับ อ่อนสุดครับอยู่ตรงกลางครับสำหรับโอเปร่านะครับ กับตัวโคนี่นะครับ ก็ยิงความไกลเท่ากันนะครับ ตัวตัวสุดท้ายที่ไกลที่สุดครับก็คือเป่าของเรานั่นเองครับเป่าฮือนะครับเป่าฮือนะครับก็ไกลที่สุดนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับ ก็คือสำคัญมากก็คือดาเมจนะครับ ว่าตัวไหนตีแรงสุดนะครับ การตีแรงสุดนะครับ ไม่ใช่ว่าเราจะดูที่ ไม่ใช่ว่าเราจะดูที่ดาเมจเป็นหลักเดียวนะครับ เราต้องดูความเร็วในการตีด้วยนะครับว่า มันตีเร็วขนาดไหนนะครับแต่ละตัวนะครับแล้วมันตีดาเมจเท่าไหร่นะครับ แต่ละตัวก็น่าจะสเปรดเท่ากันไม่ต่างกันมากนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงผมก็จะทำเปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนนะครับ ตี 5 ทีนะครับเร็วที่สุดนะครับ ตี 5 ทีครับเร็วที่สุดนะครับ มาดูกันนะครับ ดูนะครับมาแล้วครับ มาแล้วตรงข้างล่างครับ ข้างบนนะเป็นเป่าฮือนะครับตรงนี้ นะครับข้างตรงนี้เป็นเจมนะครับ ตัวที่2ครับ ทางขวาบนครับ ทางซ้ายล่างเป็นซานนะครับ แล้วก็ทางขวาล่างครับ เป็นมิจิมิจิเชียนคนี่ซอสเซอร์คนนี้นะมาดูกันนะครับโอ้นี่ครับสองสามสี่ห้าอ่าเจ็ดวินะครับส่วนเป่าฮือนะครับเก้าวินะครับหลังจากนั้นก็เป็นเจมส์นะครับสิบสองวินะครับ แล้วก็ซานนะครับทั้งหมดนะครับกว่าจะได้ นะครับซานยิงนานมาก ประมาณ20วิครับ20 20 20 20 20วิครับก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ มันจะเริ่มมาพร้อมกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย จะเริ่มมาพร้อมกันนะครับยิงแล้วเนี่ยตัวนี้ยิงแล้วครับยิงแล้วนะครับ เมจิเกอร์ยังไม่มาไปยิงแล้วนะครับ ยิงไปแล้วนะครับ ตัวแรกครับ ยิงไปแล้วครับส่วนมังกรซังก็เพิ่งเพิ่งชาร์จยิงนะครับว่ามันต้องกว่าจะชาร์จครับดูนะครับมันชาร์จจืดนะครับกว่าจะไป ี้นะก่อน 7วิ9วิ12 วิ20 วินะครับนะครับหลังจากนี้นะครับ เพราะว่า แต่ละแต่ละตัวดาเมจไม่เท่ากันดาเมจนะครับ ก็คือความเสียหายที่มันยิงความแรงนะครับไม่เท่ากันใช่ไหมครับ ผมก็หาวิธีนะครับที่จะมาเปรียบเทียบนะครับของ 4 ตัวนี้นะครับก็คือการใช้ต่อวินาทีนะครับ ว่าตัวไหนจะตีแรงที่สุดนะครับ เนี่ยนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับ ตามที่เห็นนะครับก็คือเราจะมีเป่าพื้นนะครับ ผมคำนวณแล้วนะครับก็คือเอาพลังโจมตีนะครับคูณ5ครั้งใช่ไหมครับแล้วหารด้วยเวลาที่ใช้นะครับ ก็จะได้เป็นความโจมตีเท่าไหร่ต่อวินาทีนะครับซึ่งเป่าพือก็ตีประมาณ 1 5ื่นครับต่อวินาทีนะครับ ส่วนเจมสโอเปร่าครับตี 1 6ื่นต่อวินะครับสำหรับซานแค่เก้าพันนะครับต่อวินาทีเพราะมันช้ามากนะครับแต่ว่าครับซานก็มีข้อดีนะครับคือมัน HP เยอะนะครับก็คือ7็ดแสนกว่าก็ถือว่าถึงมากแล้ว แต่ว่าก็ยิงใกล้นะครับ ก็ยิงไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ใช้แร่เยอะที่สุดนะครับ ส่วนเป่ามือนะครับ เป็นตัวที่ยิงไกลที่สุดนะครับ ก็เอาไว้ตอนยิงไกลนะครับ ส่วนเจมโอเปร่านะครับ ก็นี่ครับ ถือว่ายิงแรงนะครับสำหรับตัวฟรีนะครับ ยิงแรงมากนะครับใช้น้อยด้วยนะครับใช้แร่แค่สามร้อยหกสิบนะครับ ส่วนมิเชนโทนี่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับ เพราะว่าเป็นตัวพิเศษนะครับ ก็ค่อนข้างจะพิเศษนะครับ ก็สองหมื่นหกนะครับสองหมื่นหกต่อวินาทีนะครับ ยิงแรงมากปึ๊บปึ๊บ วึบนะครับก็ถึงแม้ถึงแม้ว่าพลังจะน้อยนะครับ แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มาสเตอร์ นะครับ คุณลองคิดดูครับถ้ามาสเตอร์เราต้องตีมาห้าหมื่นแน่เลยห้าหมื่นตรงนี้ก็ขึ้นประมาณสามหมื่นกว่าครับต่อวินาทีนะแต่ว่าอีกเร็วมากซุบซุบซุบซุบซุบนะครับประมาณนี้นะครับ แต่ว่าผมก็ลืมดูนะครับว่ารีนะครับ แต่ละตัวมันรีเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองลองไปย้อนไปดูแล้วกันว่ารีเร็วขนาดไหนครับไปดูนะครับอ่า แล้วนะครับมาดูครับตัวไหนดีที่สุดครับ ตัวนี้ครับไม่เชื่อเชื่อคนนี้นานมากครับ เพราะมันไม่มาสเตอร์ครับซานในตัวนี้ครับ เจมครับเข้ากันหมดนะครับ ใกล้กันมากนะครับไปดูกันครับว่ากี่ปีแลเวาใหม่เามเามเามไปดูนะครับว่ากี่ปีนะผมนับครับพวกมา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ประมาณห้าหกปีนะครับ อยากใช้ไมกาช่วยนะดื่มนะเอาใหม่เอาใหม่รอบมาเอาเลยพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณ5วินะครับประมาณ5วินะครับแต่ละตัวนะตัวสเปรชประมาณ5วินะครับ ก็เนี่ยครับตามนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับ ก็อยากบอกว่าเจมส์นะครับ ก็ดีมากนะครับ เพราะว่าแต่ว่าเป่าเฮือเน้นตีไกลนะครับ ตัวเจมส์ก็ตีแรงนะครับส่วนซานก็เป็นตัวถึกตัวแทงไปนะครับ ส่วนโทนี่นะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร ตัวที่ยิงดีที่สุดนะครับ ใน3 4ตัวนี้นะครับก็ขอบก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับ แล้วก็ที่จริงมีอย่างอีกอย่างนะที่ผมอยากจะพูดนะครับว่ารอบก่อนนะครับผมก็พูดว่าซานนะครับ ตัวแทงครับตัวนี้นะครับ ซานนะครับ ไม่มีประโยชน์นะครับ ไม่มีประโยชน์นะครับ แล้วผมเปลี่ยนใจนะครับหลังจากที่ผมใช้มันเคลียร์ด่านที่ 123 และ 124ครับเคลียร์ด่าน124ครับผมก็มาคิดนะครับว่า เอ้าทำไมซานแซนนะครับ มันเก่งจังนะครับว่าทำไมใช้มันแล้วชนะนะครับ ก็คิดอยู่นานนะครับ ผมก็รู้นะครับว่ามันเพราะอะไรนะครับ อย่างแรกนะถึงจะใช้แร่เยอะนะครับ แต่ว่ามันก็เรียกว่าอะไรพลังเยอะด้วยนะครับ 8 5 0 0นนะครับพลังโจมตีไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ มันเป็นตัวแทงนะครับ ็8ปดแสนห้านะครับ และที่สำคัญที่สุดคืออะไรนะครับ ความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับก็คือวิ่งไปเร็วใช่ไหมครับ วิ่งไปแทงเร็วนะครับเพราะไม่งั้นนะครับ จะโดนลูกเต่านะ ถ้าเราใช้ตัวอื่นเช่นพวกเรดบูงเรดบราวนะ ลูกเต๋าตีทีเดียวนะครับ จะโดนหลายตัวรับสองสามสี่ตัวพร้อมกันนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ดีนะครับ ก็ขอจบแค่นี้แล้วครับ ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับแทงคิวนะครับแทงคิวก็คือแตงคิวเนี่ยนะครับ ขอบคุณนะบ๊ายบาย